สำหรับประโยค好的我明白了你用泰语叫他什么แปลว่า โอเคครับ ผมเห็นแล้ว ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ คำว่า好的แปลว่าดีแล้วหรือโอเค คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า明白แปลว่าเข้าใจ คำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า ยงแปลว่าใช้คำว่าไทยแปลว่าภาษาไทยคำว่าเจียแปลว่าเรียกคำว่า他แปลว่ามันคำว่า什么แปลว่าอะไร